สวัสดีบ้านไซทูโกแค่อยากจะย้ำว่าเราอยู่กับคุณในช่วงยากๆ อย่างโควิด -19 และจะอยู่เสมอ อยู่รอดปลอดภัยและสู้ไปด้วยกัน สำหรับทุกคนทั่วโลกไม่กี่วันมานี้เป็นช่วงยาก มาตรการเข้มงวดที่คุณอยู่กับบ้าน และไม่มีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกทำร้ายสุขภาพจิตคุณได้ การท่องโลกโซเชียลไปเรื่อย ๆ เพื่อติดตามสถานการณ์ทำให้ความกังวล เพิ่มขึ้นได้ ฉะนั้นเพื่อให้คุณรอดสถานการณ์นี้ไปได้ นี่คือ 10 คำคมที่ช่วยคุณให้ไปต่อในช่วงโรคระบาดโควิด 1. คุณอาจควบคุมสถานการณ์และผลของมันไม่ได้ แต่คุณคุมทัศนคติและวิธีรับมือกับมันได้ มันไม่จำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์ได้เพื่อให้รู้สึกว่าเอาอยู่ สำคัญที่ต้องจำไว้ว่า แม้เราเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้ สิ่งที่เราเปลี่ยนได้คือทัศนคติที่เรามีต่อมัน แทนที่จะคิดว่า นี่เป็นการบังคับให้เราอยู่กับบ้าน เรามองมันเป็นเครื่องต่อลมหายใจสำหรับชีวิตยุ่งๆของเราได้ 2. ใช้เวลาทำให้ตัวเองเป็นสุข เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำให้คุณเป็นสุข ที่ทำให้คุณหนักใจหรือเครียดน้อยลง อารมณ์คุณดีขึ้นตามเวลา และมันให้การเป็นความสนใจที่ดีจากสิ่งที่เกิดรอบตัวคุณ ฉะนั้นขุดเครื่องมือศิลปะออกมา หรือทำงานประดิษฐ์ทำอาหารสูตรใหม่ หรือเต้นไปรอบห้องนั่งเล่น ได้เวลาปัดฝุ่นงานอดิเรกที่คุณไม่มีเวลาให้ทำอะไรก็ได้ที่คุณเป็นสุข 3. เข้มแข็งไว้ตอนนี้ เพราะอะไรๆจะดีขึ้น มันอาจดูเหมือนพายุในตอนนี้ แต่ฝนตกตลอดไปไม่ได้นะ ดูเหมือนอะไรๆจะแย่ลง หรือไม่เปลี่ยนเลย แต่ความจริงคือพายุไม่อยู่ตลอดไป อดทนไว้ เพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เราผ่านเรื่องแย่ๆแบบนี้มากต่อหนัก แล้วก็ผ่านมาได้เสมอ เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วย 4. เราเจอเรื่องนี้อยู่ด้วยกัน มันดูเหมือนคุณตัวคนเดียวในเวลายากๆนี้ ฉะนั้นมันสำคัญที่ต้องมองไปรอบตัว และเห็นว่าทุกคนก็เจออยู่ด้วยกัน ทุกคนผ่านช่วงเวลายากๆ นี้ไปด้วยกัน การช่วยกันทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะร้องเพลงข้างระเบียงในอิตาลี อาสาไปซื้อของจำเป็นที่ร้านให้ หรือเข้าร่วมการท้าทายสื่อโซเชียล 5. อย่าเก็บความรู้สึกไว้กับตัว หากคนคุยแล้วปล่อยความรู้สึกออกมา คุณจะรู้สึกดีขึ้นมาก เข้มแข็งไว้ คุณรู้สึกกังวลหรือท่วมท้นในเวลานี้หรือเปล่า ถ้าเป็น คุณไม่ได้เป็นคนเดียวละ่ะ ความรู้สึกนี้คือความเป็นมนุษย์ และถ้าเก็บไว้กับตัวก็แค่เพิ่มความเครียดและความกลัว พูดถึงความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจ นั่งและคุยกับครอบครัวของคุณ ถ้าคุณอยู่คนเดียว ก็โทร หรือคุยทางวิดีโอกับคนที่คุณสบายใจที่จะคุยเรื่องนี้ด้วย คุยกับสัตว์เลี้ยงถ้าคุณคุยกับใครไม่ได้ หรือไปยังเว็บท่าเพื่อเขียนความรู้สึกออกมา สิ่งสำคัญคือต้องระบายความรู้สึกเหล่านี้ออกมา ไม่ปล่อยให้มันอัดแน่นในใจคุณ 6. เริ่มต้นวันด้วยใจที่รู้คุณ การอยู่ในล็อกดาวน์อาจดูเหมือนคุณพลาดไปหลายสิ่ง และโอกาสที่คุณรอคอยมาแสนนานก็หลุดมือคุณไปด้วย ฉะนั้นมันสำคัญที่ต้องนับสิ่งดีๆที่มี และถ้าคุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีตอนนี้ การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความขอบคุณ ช่วยคุณให้อยู่กับปัจจุบัน มีหวังไว้จะได้รับมือกับเวลายากๆนี้ 7. แค่หายใจและสนใจตัวเอง ใช้เวลานี้สนใจตัวเอง ทำสิ่งที่คุณอยากทำมานานแล้ว แต่ไม่มีเวลาให้ซักที อ่านหนังสือเพิ่มความรู้หรือแค่สนุกสนุกอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งชุด Percy Jackson หรือ The Hunger Games ดูหนังมาราธอนทั้งคืนกับครอบครัว เล่นโยคะ หรือแอโรบิกหรือกีฬาที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่กี่อย่างที่คุณเลือกได้ ถ้าเป้าหมายคืออยากคุณดี เลือกงานอดิเรกหรือฝึกทักษะใหม่ ใช้เวลานี้ให้มีประโยชน์สูงสุดกันเถอะแต่มันคือการหาความสงบในความยุ่งเหยิง โลกดูเหมือนกำลังลุกเป็นไฟฉะนั้น คุณต้องรักษาส่วนของคุณให้สงบและมีสติระวังปัญหาเหล่านี้ เมื่อคุณรักษาใจให้สงบ คุณจะรับมือกับสถานการณ์ได้ดีขึ้น และหาทางออกให้ปัญหาของคุณแทนที่จะสร้างปัญหาเพิ่ม ในเวลายากๆ มันสำคัญที่ต้องบริหารสถานการณ์ให้ดีที่สุด 9. ใช้เวลากับคนที่รัก ให้เวลาสร้างความสัมพันธ์และสายใยต่อกัน การไม่ต้องเข้าบริษัทหรือเดินทางเพื่อธุรกิจ หมายความว่า คุณมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นงั้นก็ใช้เวลากับคนที่คุณรัก สร้างเกมเล่นกันตอนกลางคืน มีคืนที่ดูหนังมาราธอน เล่นดนตรีหรือร้องเพลงด้วยกัน อาจจะทำอาหารด้วยกัน แล้วคุยกันตอนนั่งโต๊ะอาหาร หรืออยู่ห้องนั่งเล่น ชดเชยเวลาที่คุณไม่ได้อยู่กับครอบครัว 10. บางทีการเปลี่ยนมุมมอง ก็ทำให้เราเห็นแสงสว่างแล้ว มันอาจดูเหมือนวันสิ้นโลก แต่มันเป็นแค่การเริ่มต้นใหม่ ถ้าเราเปลี่ยนมุมมอง จะเห็นได้ว่าโคโรนาไวรัสเปลี่ยนมุมมองเราต่อหลายสิ่งที่เราเคยละเลย มันทำให้เราเห็นค่าสิ่งเล็กๆเรียบง่ายอย่างการกอด หรือแปะมือกับเพื่อนแทนที่จะแบ่งแยกเรา มันทำให้เราอยู่ด้วยกัน มีข่าวดีมากมายจากการล็อกดาวน์ยังคลองสะอาดในเวนิสมลพิษทางอากาศในจีนลดลง และเรื่องราวความใจดีจากคนทั่วโลก คุณว่าคำพูดเหล่านี้ช่วยคุณหรือสร้างแรงบันดาลใจไหมบอกให้เรารู้ได้ในคอมเมนต์แชร์วิดีโอนี้ให้คนที่จะได้รับประโยชน์ด้วยนะคะ และส่งต่อพลังบวก ในระหว่างนี้จำไว้ว่าต้องดูแลตัวเอง ครอบครัว เพื่อนและเพื่อนบ้าน นี่เป็นเวลาที่เราช่วยกันได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว และช่วยคนที่เดือดร้อนกว่าจำไว้ว่าคุณไม่ติดตามข่าวสารได้ ถ้าดูแล้วเครียดหรือหนักใจ อยู่กับด้านบวก ร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่คุณ เป็นสุขและสงบกักตัวอยู่บ้านอย่างมีความสุขนะทุกคนอยู่รอดปลอดภัยค่ะ